ถ้าเราสนใจเรามีที่ดิน และสนใจอยากจะทำเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นโคกน้องนาโมเดลแบบชาวบ้านอย่างนี้นะวิธีที่ต้องทำครั้งแรกคือหนึ่งต้องสำรวจที่ดินตัวเองว่ามาอยู่ในที่ที่ตื้นลึกขนาดไหน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงแต่ละปีเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มทำการสำรวจ รอบๆนั้นมันมีอะไรบ้างลมพัดทางไหนแสงขึ้นทางไหนทิศเป็นยังไงก็ต้องศึกษาภูมิประเทศดินน้ำลมไฟนี่ซะก่อนเราก็ต้องเข้าใจสังคมของคนที่จะเป็นเจ้าของที่ดินคุยเจ้าของว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร นี่คือเรียกว่าสังคมเอาทั้งภูมิศาสตร์ดินน้ำลมไฟ เอาทั้งสังคมเนี่ยมาคำนวณภายใต้เงื่อนไขน้ำก่อน ก็ปริมาณน้ำฝนเทวดาส่งมาให้ปีงเท่าไหร่สมมติว่ามีมีที่อยู่อยู่สี่ไร่ใช่ไหม ฝนเทลงมาในเนี้ยไร่หนึ่งก็ 2,500 คิว สมมติสี่ไร่ก็หมื่นคิวเข้าไปละคิวละตันหมื่นตันนี่จะเก็บยังไงบ้าง เก็บซับลงใต้ดินด้วยอะไร จะใช้ต้นไม้อะไรปลูกบนโคก โคกก็มันมันอุ้มน้ำไม่ได้ มันก็ต้องซับบนโคกลงดิน วางแผนได้สักครึ่งหนึ่งอะซับลงในโคก ใช่ไหมสองเอาไปขุดหนอง หนองจะเก็บได้สักเท่าไหร่ ต้องลึกเท่าไหร่ ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็ต้องคำนวณออกมา เสร็จแล้วจะขุดคลอง คลองจะเก็บได้เท่าไหร่ จะมีอะไรอีกบ้างก็ต้องวางผังการใช้ที่ดินเสร็จแล้วก็ดูทิศทางเราจะวางบ้านอยู่ตรงไหน ถ้าเพื่อความไม่เสี่ยงภัยต้องมียุ้งข้าวสต็อกเอาไว้ ต้องมีเครื่องสีเองบนโคก ก็ต้องออกแบบซะก่อนแล้วก็ค่อยไปลงมือขุดไปลงมือทำนะถ้าไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณเลย ตั้งไปส่งเดช เอาพอถึงหน้านั้นก็เกิดปัญหาท่านนี้ก็เกิดปัญหาเพราะนั้น การวางแผนล่วงหน้าออกแบบบนที่ดินของเราเองก็จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ก็ทำได้ง่ายยืนยัน โคกหนองนาโมเดลเป็นวิธีบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนเว้าส่วนโค้ง เรียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวันน้ำจะระเหยไป 1 เซนติเมตร หากเราขุดบ่อลึกมากกว่า 3.65 เมตร ใน 1 ปี ต่อให้ฝนทิ้งช่วงไป ก็ยังมีน้ำใช้อยู่นั่นเอง การขุดหนองจะต้องขุดเป็นขั้น หรือเป็นตะพักตะพักเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้นหนองบางส่วน ช่วยให้พืชน้ำเจริญเติบโต เป็นที่อยู่อาศัยของแพลงต้นพืช และเป็นแหล่งอาหารของเหล่าสัตว์น้ำ ดินจากการขุดหนองนำมาถมเป็นโคก บนโคกปลูกที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และปลูกป่า3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นั่นคือ ปลูกไม้กิน ไม้ใช้สอย ไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งจะให้ประโยชน์เป็นความพอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรียดดิน และพืชหัว เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน การเก็บกักน้ำอีกวิธีหนึ่งคือ ขุดคลองไส้ไก่ให้ทั่วพื้นที่ ขุดให้คดเคี้ยวเพื่อให้ใช้เป็นทางน้ำบนดิน เพิ่มความชุ่มชื้น โดยไม่ต้องวางท่อหรือสปริงเกอร์ สร้างฝายชะลอน้ำกั้น เพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลไปตามคลอง ปลูกแย่แฝกโดยรอบหนองและคลองไส้ไก่ ปั้นหัวคันนาให้มีความสูงอย่างน้อย 1 เมตร บนคันนากว้าง 1 เมตร และฐานกว้าง 2 เมตร ปลูกพืชผักโดยรอบ ทั้งไม้ผล ผักสวนครัว พืชสมุนไพร จนกลายเป็นหัวคันนาทองคำเพราะปั้นหัวคันนาสูงในคันนาจึงเปรียบเสมือนเขื่อนขนาดย่อมสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงปลูกข้าว และยังเป็นที่อยู่อาศัยเหล่าบรรดาสัตว์น้ำอีกด้วย คือเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรใหม่ ๆ ที่ทรงทำให้ดูเนี่ยก็ทรงบอกกับพวกเรา ให้กำลังใจเสมอว่า ทำตัวอย่างของความสำเร็จไปเรื่อย ๆเถอะ 10 ปี 20 ปี 30 ปีนั่นแหละ กว่าคนก็จะมาเห็น มาจะมาเข้าใจ แล้วเขาก็จะเอาไปเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อเขาถึงทางตันแล้ว เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยยีปี 30 ปีข้างหน้ามันก็จะเป็นตัวอย่างมันก็จะเป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านได้ ใครที่ทำใหม่ๆเนี่ยมักจะเจอคนมองด้วยหางตาหาว่าเพี้ยนแล้วก็มักจะต่อต้าน สุดท้ายก็เริ่มจำนนเพราะอะไร ก็ได้พึ่งจริงๆอ่ะก็จำนวนจำนวนหลายคนพอทำอดทนไปจนถึงที่สุดก็จะได้รับการยอมรับ ยิ่งแนวโน้มโลกกำลังวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆ เรื่องนี้เนี่ยโคกหนองนาโมเดลเนี่ยจะเป็นที่พึ่งให้กับคนได้ ก็ลองมาศึกษากันดูก่อน จากศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วิกฤตน้ำของไทย จะถูกแก้ไขได้ด้วย การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของโคก หนอง นา